ประโยค Vous pouvez le faire ici même. De quoi s'agit-il แปลว่าคุณสามารถแจ้งความที่นี้ได้เลย เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ คำว่า Vous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองทำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่าคุณ คำว่า pouvez เป็นคำกริยารูปกระจาย การปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถ ในที่นี้เป็นการกระจายตามประธาน vous คำว่า le ในที่นี้เป็นคำสรรพนามพิเศษชนิดหนึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า สรรพนามเป็นกลาง หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า pronom neutre เป็นเพศชายเสมอ ใช้แทนประโยคหรือสิ่งที่กล่าวมาแล้ว และใช้กับกริยาที่ต้องการกำตรงมารองรับเท่านั้น คำว่า faire เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าทำ และต้องการกำตรงมารองรับ คำว่า อิชิเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ แปลว่าที่นี่ คำว่า même เป็นคำวิเศษ ในที่นี้แปลว่าแม้กระทั่ง เมื่อแปลร่วมกับคำว่า ici ก็จะมีความหมายว่าแม้กระทั่งที่นี่ ประโยค de quoi s'agit-il แปลว่าเกี่ยวกับอะไร มาจากกริยา s'agir de แปลว่าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับคำว่า il ในประโยคนี้ปกติแปลว่าเขาผู้ชาย แต่ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นประธานแต่ในนาม ไม่ได้แทนคำนามใดๆ ในภาษาฝรั่งเศสเรียก il impersonnel คือเป็นทำหน้าที่เป็นประธานเฉยๆเพื่อให้ถูกต้องกฎไวยากรณ์ฝรั่งเศสที่ว่า ประโยคหนึ่งประโยคต้องมีประธานและกริยาเสมอคำว่า quoi ในที่นี้แปลว่าอะไรคำว่าอะไร ในภาษาฝรั่งเศสเมื่อนำมาใช้ในประโยคคำถาม จะมีสองรูปคือ que ใช้เมื่อกริยาต้องการกำตรง และเมื่อสร้างเป็นประโยคคำถาม ต้องวาง que อยู่หน้ากริยา เช่นคุณทำอะไร จะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ que ได้ว่า que faites-vous แต่ถ้าสร้างประโยคคำถามโดยการเรียงประโยคธรรมดาธรรมดา และขึ้นเสียงสูง จะใช้รูป quoi แทนประโยคที่จะได้ก็คือ vous faites quoi คำว่าอะไร ในภาษาฝรั่งเศสจำเป็นต้องใช้ด้วยรูป quoi ทุกกรณีเมื่อต้องใช้ร่วมกับคำบุพบท ในประโยคนี้คำว่า de เป็นคำบุพบทที่มากับโครงสร้างของกริยา s'agir de จึงถูกบังคับให้ใช้กับ quoi